เพื่อนๆที่ใช้สมาร์ทโฟน กดติดตามเลิฟซ่าที่ปุ่มนี้ และตีลังกากดกระดิ่งมุ้งมิ้งฟุ้งฟริ้งจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยนะครับ ตอนนี้นะคะเราจะไปเล่น Super Splash กันเย้เป็นอันอันนึ่งนะคะที่สามารถทำให้เปียกได้สนุกมาก น่าจะสนุกนะคะ แต่เอากล้องขึ้นไม่ได้นะคะ เพราะว่าเดี๋ยวกล้องเปียกนะเดี๋ยวเลิฟขอตัวขึ้นไปเล่นก่อนนะ not.